การประกาศเอกราชน้ำเมืองแคง ในปีพุทธศักราช 2126 เกิดความบาดหมางระหว่างราชสำนักอังวะและราชสำนักของสาวดี ด้วยมีเหตุที่ว่า พระราชธิดาของพระเจ้าอังวะนั้น ได้เป็นพระชายาในอุปราชมังสามเกียรติ ก็ได้เกิดเหตุการณ์วิวาทขึ้นมา จนพระเจ้าอังวะนั้นจึงถือเป็นเหตุในการที่จะแข่งข้อต่อกรุงหงสาวดี ดังนั้น สมเด็จพระเจ้านันทบูเรง จึงได้มีพระบรมราชโองการไปยังบรรดาหัวเมืองประเทศสาราทั้งปวง ให้ร่วมเข้าทัพหงสาวดีในการเข้าตีอังวะ โดยมีพระเจ้าแปรพระเจ้าตองอู พระเจ้าเชียงใหม่ พระเจ้าล้านช้าง และก็กรุงศรีอยุธยาทั้ง5ทัพ ร่วมกันกับหงสาวดี หากเมืองใด ไม่เข้าร่วมด้วยแล้ว ก็จะถือว่าเป็นพวกเดียวกันกับอังวะ ซึ่งก็จะได้นำทัพไปปราบ และในการนั่นเอง สมเด็จพระนเรศวรผู้เป็นอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ก็ได้อาสาทำศึกแทนสมเด็จพระราชบิดาหรือว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชา และในคราวนั้นเอง พระองค์ทรงถือว่า ด้วยที่ความที่หงสาวดีนั้นกดขี่อยุธยามานาน ก็จะจึงเป็นช่องทางในการประกาศเอกราช โดยพระองค์ได้ทรงนำทัพถ่วงเวลาไปอย่างช้าๆ จนกระทั่งเมื่อพระเจ้าหงสาวดีนันทบูเลงได้ทรงญาตราทัพไปยังอังวะแล้ว ในช่วงเวลานั้นเองพระองค์ก็จะได้อาศัยการดูเวลาว่าดูผลว่า หากพระเจ้านันทบูเลงพระยังพั้ำแก่อังวะ ก็จะได้นำกองกำลังเข้าตีกรุงหงสาวดีเลย หรือหากพระเจ้านันทบุเรงทรงมีชัยเหนืออังวะ พระองค์ก็จะได้นำครอบครัวราษฎรไทยที่อยู่ในกรุงหงสาวดี กลับไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นกองกำลังในการศึกภายหน้า จนกระทั่งเมื่อในปี 2127 สมเด็จพระนเรศวรทรงได้ญาตราทัพเข้าถึงมังแครงแล้ว มังสามเกียรติ ผู้เป็นอุปราชรักษาเมืองหงสาวดีอยู่ในขณะนั้น ได้ออกอุบาย โดยสั่งสองพญามอนนั้นให้หาทางกำจัดสมเด็จพระนเรศวร สองพญามอนผู้มีชื่อนั้นก็คือพญาเกียรติและพญาราม ซึ่งมีความคุ้นเคยกับสมเด็จพระนเรศวรมาแต่ครั้งทรงพระเยาว์ โดยให้ทำทีเป็นต้อนรับสมเด็จพระนเรศวรเมื่อมาถึง เมื่อนั้นแล้วก็ให้นำกองทัพเข้าตีกระนาบ และสังหารสมเด็จพระนเรศวรเสีย แต่กันนั้นเองสองพญามอนก็ได้นำความลับนี้ ไปแจ้งแก่พระมหาเถรคันช่อง ผู้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรและเป็นพระอาจารย์ของสองพญามอนดังนั้น เมื่อสมเด็จพระนเรศวรได้นำกองทัพมาถึงเมืองแครงแล้ว พระมหาเถรคันช่อง ก็ได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้สองพญามอนนี้นำความลับดังกล่าวไปแจ้งกับพระนเรศวรประกอบกับเมืองมอในขณะนั้น ถูกกดขี่จากหงสาวดี และมีความปรารถนาที่จะเป็นเอกราชมานาน ด้วยเหตุดังกล่าวแล้วสองพญามอนจึงได้นำความทูลกราบทูลต่อสมเด็จพระนเรศวร ดังนั้นสมเด็จพระนเรศวรจึงถือโอกาสเป็นในการที่จะประกาศเอกราช ด้วยความที่ว่าพระเจ้าหงสาวดีนั้น หาได้อยู่ในประพฤติสุจริตคิดจะทำอันตรายแก่พระองค์ จนเมื่อกระทั่งพระองค์จึงได้กระทำการประชุมเหล่าเสนาผู้ใหญ่ทั้งปวง พร้อมทั้งคณะสงฆ์นำโดย พระมหาเถระคันช่องและราษฎรทั้งไทยมอญในเมืองแครงพระองค์ทรงตั้งสัตยาธิฐานโดยประกาศต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงว่า ด้วยพระเจ้าหงสาวดี มิได้อยู่ในคลองสุจริตขติยราชประเพณีเสียสามัคคีรสธรรม ประพฤติพานทุจริตคิดจะทำอันตรายแก่เรานับตั้งแต่นี้ไป กรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตร ร่วมสุวรรณปัตภีดุดเดียวกันแต่ก่อน โดยพระองค์ก็ได้ทรงหลังทักษิโนทกลงบนพื้นดิน ท่ามกลางการประชุมของเหล่าผู้คนทั้งปวง